ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเริ่มต้นการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel 2013 นะคะ โดยก็จะเป็นการสร้างและการจัดการสมุดงานและแผนงานนะคะ เพื่อที่จะได้แนะนำบทเรียนนะคะ โดยเรื่องที่เราจะแนะนำนั่นก็คือ เรื่องการเริ่มต้นโปรแกรม Microsoft Excel ค่ะ หัวข้อแรกของเรานะคะก็คือจะเป็นการเริ่มต้นเปิดใช้งานโปรแกรมค่ะ ขั้นตอนที่1นนะคะเราจะคลิกที่โปรแกรม Tag Bar ค่ะ หลังจากนั้นเราก็จะเลือกที่โปรแกรม Microsoft Excel 2013 นะคะ ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะคลิกเลือกที่โปรแกรม Workbook ค่ะ จากนั้นนะคะเราสามารถเริ่มการใช้งานได้ทันทีเลยนะคะ โดยเราจะสามารถเลือกโปรแกรมการเปิดใช้งานค่ะ โดยสามารถพิมพ์ชื่อเรื่องที่เราจะใช้งานนะคะ ค่ะเมื่อเราเขียนโปรแกรมเสร็จแล้วนะคะ เราก็จะสามารถบันทึกได้นะคะ โดยเซฟที่ไฟล์ค่ะ เซฟอดนะคะ แล้วเราก็จะเลือกโปรแกรมที่เราจะเซฟนะคะ เราจะเลือกที่เดสก์ท็อปเนาะ แล้วก็เซฟค่ะ ค่ะ สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะคะ เดี๋ยวเราจะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ ขอบคุณค่ะ